ครับสวัสดีครับชื่อนายสรศักดิ์ป้องกาหลงนะครับ มาจากสวนหางกระท้อนไก่ลอยฟ้าครับ ชื่อเล่นชื่อปาล์มครับ ปาล์มอะไรลอยฟ้านะฮะไก่ลอยฟ้าครับ อ๋อไก่ลอยฟ้า พี่อยู่กับพี่ตอนเด็กเลย แล้วก็มีแบบแบบจักรยานร้อยันจักรยาน แล้วรับอะไรยเงี้ยเหรอ ครับ โอ้โหยยังมีแบบว่าโชว์แบบนี้อยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับอ่าอ่าโอ้ปาล์มทำอะไรอยู่ในนั้นคะ ปั่นล้อเดียวรับไก่ครับ แล้วก็เป็นกุ๊กด้วยครับ แล้วเป็นกุ๊กด้วย เออฝึกมานานยังคะตั้งแต่8ขวบอะครับอคือมากับแม่ครับ มาล้างจานกับแม่ที่ร้านครับ อ๋อคุณแม่มาทำงานที่ร้านใช่ครับคือเราเห็นพวกรุ่นพี่เขาปั่นอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แบบว่าเราอยากเป็นอยากลองว่าเขาปั่นกันยังไงอะไรเงี้ยครับ ก็เลยฝึกฝนมาเรื่อยๆครับอยู่ในร้านมาตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยเหรอคะใช่ครับกินอยู่ที่ไหนคะ กินถ้าตอนนั้นแม่ยังอยู่ ผมก็จะกลับบ้าน กินที่บ้านแล้วก็ที่ร้านด้วยนี่แหละครับ ครับ ก็คือทั้งสองอย่างครับ เมื่อกี้ที่พูดว่าเอ่อตอนที่คุณแม่ยังอยู่ ตอนนี้คุณแม่ คุณแม่เสียแล้วครับ นานหรือยังเอ่ย ตอนผมอายุสิบแปดโอ้ก็าปีได้แล้วเนาะครับพ่อผมก็เสียตั้งแต่ผมอยู่ป .3 แล้วครับ ครับครับ ก็เรียกว่าตอนเด็ก ๆ เนี่ยลำบากมาด้วยกันเลย ครับ ผูกพันกับคุณแม่มากน้อยแค่ไหนคะมากครับแบบมันพูดพูดไม่ออกครับ แต่รู้สึกว่าแบบแม่เขาดีกับผมอย่างเงี้ยแต่พอแม่เราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย เราจะปรึกษาใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาเราทุกข์ใจอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นยังก็ยังถือว่าวัยรุ่นอยู่เลยครับคุณแม่ จากไปแบบกระทันหันไหมคะ หรือว่า กระทันหันครับ คือแม่ตอนนั้นแม่ผมเป็นโรคไตเบาหวาน แล้วคนนี้หมอเขาอ่ะต้องฟอกไตที่โรงพยาบาลแล้วคราวนี้ผมว่าจะไปเยี่ยมแม่วันเสาร์เพราะวันศุกร์ผมไปเยี่ยมแล้วหมอบอกว่าเข้าไม่ได้ เพราะว่าหมอเออหมอกำลังฟอกไตแม่อยู่ ถ้าจะเยี่ยมได้อีกทีประมาณทุ่มหนึ่ง และผมก็ต้องมาทำงานเพื่อจะหาเงินรักษาแม่อย่างนี้ครับแล้ววันเสาร์ก็จะไปตอนปดโมงโรงพยาบาลเขาก็โทรมาบอกว่าแม่ผมเสียไปแล้ว ก็ไม่ได้พูดอะไรคำสุดท้ายเลยสักคำหนึ่งไม่ได้คุยกันเลยครับถ้ามีโอกาสทันในวันนั้น สิ่งที่อยากพูดคืออะไรอ่ะอยากพูดว่าผมรักแม่ครับผมไม่เคยพูดกับแม่เลย ตัวแม่รับรู้ได้นะครับจากอยู่ช่วยเหลือท่านมาตลอดครับ ทีนี้พอหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ย ตัวคนเดียวเลยไหมคะตอนนั้น ผมก็ยังมีพี่สาวอยู่ แต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันครับ กับพี่สาวก็อยู่ตัวคนเดียวอยู่ที่ร้านกระท้อนนะครับ ก็คือผมกินนอนที่นั่นเลยครับ ตอนที่แม่จากไปพอดีครับโอ้ก็เรียกว่าโตในร้านเลยนะ ครับแล้วเจ้าของร้านเขาว่าไงบ้างอะฮะป่าเขาก็ส่งเสริมครับเขาก็เอ็นดูเราอย่างเงี้ยครับเขาเขาดูแลทุกอย่างครับ เรื่องการกินการอยู่ที่อยู่ สอนเราอันไหนควรทำไม่ควรทำอันไหนผิดอันไหนถูกเงี้ยครับครับเขาเหมือนพ่อผมคนนึงครับ เหมือนพ่อคนที่สองที่เขาดูแลผมมาอย่างเงี้ยครับเรียกว่าป๋าใช่ไหมคะใช่ครับผมเรียกว่าป่าครับแล้วก็ลูกชายป๋าคือพี่แสบครับเขาก็ กลัวผมจะอยู่ไม่ได้ว่าแม่เสียไปแล้วเขาก็เป็นห่วง เขาก็รับผมไปเป็นลูกบุญธรรมไปรับเลี้ยงเงี้ยครับ และเราเราปฏิเสธไปว่าเราไม่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เราก็เขาก็ยังอยู่กับผมอะไรเงี้ยสอน ให้ที่อยู่ที่กินที่พักเงี้ยครับถ้าผมไม่มีป๋ากับพี่แสบนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะปีอยู่ตรงไหน ชีวิตผมก็คงจะเละไปแล้วครับครับป๋าที่ร้านรู้ไหมว่าเรามารายการเนี่ย คือป่ารู้ไหมรู้ครับเพราะต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าผมต้องมาป่าว่าไงบ้างครับป่าว่าไงป่าเขาเอาเลยครับ จะมาก็มาเลย คือเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วครับนะคะเขาบอกเขาเขาก็ไปเซิร์ชดูใหญ่แล้วว่าซูเปอร์ฮันเลดคืออะไรครับผม วันนี้ไม่รู้เลยว่าจะมาโชว์ทักษะด้านเป็นกุ๊กหรือจะมาปั่นจักรยานอ้าวอ้าวแต่ก่อนจะโชว์ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยาก ได้สร้อยทองคำครับ เอาไปให้ป๋าครับครับคือที่เขาเคยดูแลผมมา ผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรเขาได้ครับอแล้วกตอนดูดีนี่ท่านทราบไหมคะว่าจะมาขออันนี้ให้ไม่ทราบครับครับ เอาล่ะพวกเราอยากดูแล้วก็จะมาโชว์ความสามารถใช่ครับพร้อมไหมคะพร้อมครับ เชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับปางครับสวัสดีครับท่าน้รรมการครับร้านของป๋าเนี่ยกระท้อนลอยฟ้าเนี่ย เขาเป็นสวนอาหารที่จะมีลีลา ซึ่งจะมีทีมงานเนี่ยโชว์ลีลาในการรับเสิร์ฟ ซึ่งก็คือคนนี้ครับหลายบทบาทเหลือเกินชีวิตของปาล์มที่ร้านเป็นยังไงทีมงานมีคลิปมาให้ชมเหมือนครับปาล์มครับรบกวนครับเนี่ยครับคนนี้ครับคนนี้ครับนี่ที่รับคืออะไรครับ ปาล์มเป็นเหล็กแหลมอยู่ตรงเหล็กแหลมแล้วก็ที่โยนมาคือไก่ เป็นเป็นกระลำหัวฟอยครับ นี่ครับ คือคือโยนนะครับเป็นลีลาเทคนิคพิเศษครับ เป็นความสามารถที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าครับเคยพลาดไหมปาล์มบ่อยครับโอ้โหคือผมคาดหวังว่าไม่ครับอันนี้บ่อยหรืออย่างนั้นก็มันมีบ่อยก็เป็นบันเทิงในร้านใช่ไหมคือจังหวะเรารับได้ไงลูกค้าจะนั่งเงียบกริบเลยครับถ้าพลาดปุ๊บลูกค้าตบมือทั่วร้านเราต้องพลาดบ้าง ับเดี๋ยวจะให้ชมความสามารถของปามครับ ทีมงานครับ อุปกรณ์ขึ้นมาครับ เฮ้ย เครื่องมาเลยเหรอ มาเลยครับเออแท่นนี้คือแท่นส่งครับ ผมไม่ได้โยนด้วยครับเขาเลยปะของเขาครับ ของที่ร้านครับ กรรมการครับ เป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะ ได้เข้าภารกิจแบบนี้ครับ พี่หอยครับโชคชะตาเป็นของพี่ครับ ครับผม เชิญครับพี่หอยครับ โอ้โห เป็นเกียรติมากครับเชิญครับ เป็นเกียรติมากศูนย์อาหารกระท้อน พี่หอยครับเกิดมาคู่กับศูนย์อาหารนี้เลย ให้พี่เลือกได้ ว่าพี่จะขี่จักรยานล้อเดียวเลยไหมหรือ หรือแค่รับเออคุณคุณเรียกโรงพยาบาลได้เลย ถ้าล้อเดียวเนี่ยงั้นงั้นไม่เอานะพี่หอย คือจริง ๆมันใส่ที่หัวแต่ผมว่ามันวุ่นวายพี่หอยเอามือรับนี่แหละเอามือรับก่อนเลยใช่ไหมือรับนี่เลยเอามือรับนี่เลยพี่หอยพร้อมนะครับครับผมทีมงานครับ ขอไก่ครับ ไก่ครับพี่ ไก่ใช่ไหมไก่ครับมันเด้งไปอย่างนี้อ่ะมีเครื่องยิงอยู่ครับพร้อมนะครับพี่หวนะพร้อมพร้อมนะ ครับเตรียมตัวนะครับ พร้อมมาแล้วมาครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งร่วมเฟรมออกไปก่อนออกไปก่อนเขาจับเฟรมนี่อยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฟรมเดียวเฟรมเดียวครูครับ ถ้าครูรับได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่พี่หอยทำได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเลยมาพีมา่าครับมาครับครูเข้ามาครับครูเข้ามา ครูเข้ามา ขอเนุญแตใส่งเทาแตะได้ไหมได้เลยครับได้ได้ได้ได้ไม่ไม่ใส่ส้นสูงนะครับ พี่หอยครับเทรนเทรนน้องหน่อยเออมันต้องคอนเซนเทรตนิดนึงกับการจังหวะเพราะเขาบอกพร้อมปั๊บคุณใส่วิ่งเข้ามาก่อนโอเคอ่าแล้วจ้องนะ อย่าจ้องที่ตัวนะ จ้องที่ตูดไก่ไว้ ตูดไก่มันจะเป็นจุดที่ครูสามารถจะพักโบ๊ะไม่ต้องฮะยวครูแทงย่าตูแทงตูดผมอะเอานะ เอานะครูนะพร้อมนะครับโอเค เตรียมตัวนะครับ ครูครับถ้าพี่หอยรับได้แล้วครูรับไม่ได้เนี่ยครูไม่อายเท่าไหร่มันเสื่อมมันเสื่อมนะมันเสื่อมนะมันเสื่อมนะ พร้อม เตรียมตัว ผมมพี่หอยเนี่ยเสียบเสียบพี่หอยเสียบข้างไก่ได้ไหมไม่เสียบไก่ได้ไหมจะเสียบคุณซุปเหรอพร้อมนะพร้อมนะจริงนะาจริงนะพร้อม มาครับ เกือบแล้วเนี่ยแต่ไกลๆอย่ามาร่วมเฟรมเข้าใจเทคนิคนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมครับออกมาออกมามาแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์ครับมาครับทีมงานครับรับไก่นะครับ มือเปียโนมือเปียโนมือเปียโน อุ้ยหอมมาไก่หอมหอม ไก่หอมไก่หอมพร้อมนะครับ เต็มตัว ท่าโตเป็นท่าที่ไม่ธรรมดานะฮะนี่รักการแข่งขันทุกคนนะบอกเลย จริงจริงจังมากครับจริงจังมากผมรักการแข่งขันมากครับเต็มตัว ไปครับ้ยโอยออย่าร่วมเฟรมครับอย่าร่วมเฟรมขออย่าร่วมเฟรมอย่าร่วมเฟรขอร้องโอ้โหโอ้โห แอดแอดแอดเลยแอดเลย กรรมการผมเก่งทั้งสามท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานครับรับอุปกรณ์หน่อยครับสมเกียรติภูมิ นี่คือพื้นฐาน พื้นฐานนี่คือใช้มือรับนะครับ แต่โจทย์ที่เราจะท้าทายปาล์มครับ ผมท้ารับไก่สองตัวครับ ตัวเลยอ่ะ โบ๊ะโบ๊ะเลยอ่ะ รับไก่สองตัวครับ ทีมงานครับอุปกรณ์มาครับ หรือขี่จักรยานด้วย จักรยานล้อเดียวครับ แค่ลำพังการทรงตัวนี่ก็เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแล้วฮะปาล์มครับรบเราอยู่ในอาชีพนี้มากี่ปีครับ ประมาณ 10กว่าปีครับมันเคยมีพลาดบ้าง ใช่ครับ แต่ไม่ควรเป็นวันนี้นะครับ เพราะว่า 3 คนนั้นเนี่ยเขาเขาอาจจะข่มเราได้นะปาล์มนะอยากจะพูดอะไรกับป๋าก่อนจะเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเราเอาชื่อเสียงของร้านป๋ามาด้วยฮะ สู้ครับ เสียงมั่นใจมาก พร้อมนะครับ รับไก่สองตัวครับ นี่ทรงตัวอยู่นะครับ หาจังหวะอยู่ครับโอ้หคันนี้นี่ก็นี่ก็ใช้แรงเยอะแล้ว พร้อม มาครับ ครับ ไก่อ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เขารับเป็นประจะำแต่สิ่งต่อไปเนี่ยครับ ผมว่ามันยากขึ้นกว่านั้นเยอะครับ ขอท้ารับ สิ่งนี้ครับ อะไรนะมะนาวอ่ะครับมันเล็กกว่ามะนาวอีกนั่นน่ะส้มจี๊ดครับอดูขนาดครับ โอ้โหเล็กกว่าตูดไก่นะะไอ้ที่แหลมๆแทบจะ ใช่ มันจะแทงเข้าไหมนั่นน่ะ เนี่ยครับ และไม่ได้ใช้มือรับนะครับ แต่ใช้สิ่งนี้ครับทีมงานครับเชิญครับโอ้โหเล็กไปท่านกรรมการครับปาล์มต้องสวมหมวก แล้วรับส้มจีดครับ โจทย์นี้ยากครับ เราให้โอกาส3ครั้งครับปาล์มรับคำท้านะครับครับทีมงานครับ ขอกำลังใจให้ปาล์มเลยครับ ทำไมไม่เริ่มต้นจากแบบมะเขือเทศ แอปเปิ้ล อะไรเงี้ยทำไมอยู่ดีกระโดดมาอันนี้เลยอะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับ เตรียมตัว มาครับโอ้ย เหมือนโดนโอ้ยมันจังหเหมือนวะโดนเข็มสียหลักครับ าสยังเหลืออีกสองครั้งครับโอกาสยังเหลืออีกสองครั้งปามพร้อมนะครับโอกาสครั้งที่สองครับได้ได้พร้อมไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้ยยอดโอ้โห คือพื้นผิวสัมผัสมันน้อยมาก เข้าสู่ภารกิจที่ยากที่สุดในวันนี้ครับทีมงานครับ เชิญครับไข่หรือเปล่าไข่ปลาแซลมอนไม่เอานะ อย่าบอกนะเฮ้ย ไม่ใช้เครื่องนี้เว้ยมีเครื่องปรุงอะทางคณะกรรมการครับ ลองเดาๆครับทำอาหารด้วยแล้ว แล้วนีนี่มา เออ ทำอาหาร แบบ้มีมีอาหารออกมาจากอันนี้แล้วทำปั่นจักรยานไปด้วยทำปั่นจักรยานไปรับแล้วก็มาปรุงเออมารับเออแล้วก็มาปรุงเนี้ยเออยู่บนจักรยานเดี๋ยวยังไม่หมดอุปสรรคยังไม่จบครับกลัวจะท้าทายปาล์มไม่มากพอครับโจทย์นี้คือการทำอาหารครับปาล์มต้องขี่จักรยานล้อเดียวปรุงอาหารครับ เริ่มต้น ต้องเริ่มจากจุดนี้แล้วปั่นซิกแซกไปรับวัตถุดิบ เมื่อรับเสร็จแล้วต้องปั่นกลับครับตามเส้นตรงซึ่งแคบมากกว้าง 30 เซนครับ ไปเพื่อปรุงต่อผัดบนกระทะ แล้วก็ปรุงเมื่อได้ที่กลับไปใหม่ครับ รับวัตถุดิบจะมีทั้งหมด 4 ชุดครับ นั่นหมายความว่าไปกลับเนี่ยครับ 4 ครั้งแล้วปรุงทั้งหมดนี้ให้สำเร็จเป็น ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับ เมื่อสำเร็จแล้วต้องยกทั้งกระทะมาเท กลับลงบนตรงนี้ครับครับ ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนจักรยานตลอดเวลา และทำภายในเวลา 2 นาทีครับ 120 วินาทีปาล์มครับมีอะไรอยากจะบอกทีมงานไหมครับ ช่างสรรหาจริงๆครับ แหมเรามีความสุขมาก ความยากคือ วัตถุดิบ เนี่ย จะ ไหล มา ตาม สาย พาน นะครับ ถ้า เกิน เส้น แดง นี่ คือ ภารกิจ ล้มเหลวทันที นะครับปาล์มครับ เตรียมตัว นะครับ พร้อม ครับ เตรียมตัว พร้อม จับเวลา ครับ ไป แล้ว ครับ นี่ คือ ซิกแซก ครับ รับวัตถุดิบครับ มี 2 จานครับ มีเนื้อไก่กับเห็ดแชมเปีญยนครับ กับทางแคบครับและตรงนี้ครับจังหวะจังหวะ อัดครับ อัดครับ มาแล้วว่ะอีกจานเออวัตถุดิบมาแล้วครับอีก2จานครับหอมหัวใหญ่กับพริกหยวกครับอุ้ยเหมือนเป็นกับทางแคบครัเป็นเป็นอวัยวะเข้าไปแล้วมั้ง โอ้ยสุดยอด อ้โหผัดนิดนึงครับ ผัดนิดนึงครับ ให้ทั่ว ๆ นะครับ วัตถุดิบมาแล้วครับ ชุดที่สามครับ เซลลี่กับแปะกล้วยครับ โอ้ยกลับทางแคบครับ เวลาเหลือเยอะครับปามครับ วัตถุดิบชุดที่ 4 ครับ ชุดสุดท้ายครับ ม่วงมทานกับพริกแห้งทอดครับ หลับทางแคบครับ และตรงนี้ต้องปรุงด้วยนะครับ เวลาเหลือ 45 วินาทีครับปรุงรสตามสูตรครับ เหลือ 40 วิครับ เติมน้ำนิดนึงครับ อันนี้เขาก็ตั้งใจปรุงให้อร่อยด้วยครับ ัดครับ จริงๆ เขาใส่อะไรกันตั้งใจเลยผัดโอ้โห ดูลีลาครับ นี่ครับ เวลาเหลือ 20 นาทีครับ จานออกมาแล้วครับปางครับไปแล้วครับ ซิกแซกครับ ต้องใส่จานครับค่อยๆมาไม่เป็นไร ได้ทันทันเวลาเหลือครับ เวลาเหลือครับ เวลาเหลือครับสองหนึ่งหมดเวลาครับ โอ้ อร่อยหรือเปล่า ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานครับนี่ครับโอ้เพื่อความชัดเจนว่า จานนี้ผ่านหรือไม่นะครับรบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชิมครับพร้อมนะครับฮะนไงเอาแบบตรงไปตรงมานะครับ ไม่เข้าข้างเขานะ เราเป็นกรรมการนะครับ เราต้อง ยึดมั่นซื่อสัตย์กับตำแหน่งของเรา ตามครับ ผ่าน หรือไม่ครับ ผ่านครับ อุ๊ยคุณเร็วไป คุณต้องแบบผมว่าอะไรเงี้ยนะเเคยดูรายการทีวีใช่ไหมช่ครับให้ผ่าน หรือไม่ครับ ผมว่านะครับนี่ ก็เล่นจริงจังมากนี่เขาเรียนมากับเราแล้วล่ะท่าทางเนี่ยเล่นเสมือนเชียวให้ผ่านหรือเปล่าครับ ผ่านครับ โอเคผ่านครับจริงๆเราผ่านแต่โอ้โหลีลาเขาแล้วอะโอ้ทำได้ไงอะส่วนเดียวส่วนหนึ่งของร่างกายแข็งแรงมากนะ แข็งแรงมาก ทั้งคณะกรรมการครับ ความสามารถของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาครับครับแล้วชีวิตของเขาก็ไม่ธรรมดาทั้งสามท่านรู้จักกับปาล์มแล้ว รู้สึกยังไงกับปาล์มครับ คือครูได้มีโอกาสได้เจอเด็กดี นะคือสิ่งที่ปามีชัดมากเลยคือความกระตันยูครับคือความกระตันยูเนี่ย เรามีให้กับใครมั่งผู้แห้กำเนิดแน่นอนครับ กับอีกคนคือผู้ให้โอกาสครับ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางชีวิตโอกาสทางปัญญาอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่ดีมากเลยครูอยากให้ปามเก็บคุณสมบัตินี้ไว้นะคะมันเป็นตราของมนุษย์อะว่าคนคนนี้มันเป็นคนดีนะคะ ครูขอบคุณที่ปาล์มมาทำให้เราเห็น และเชื่อมั่นว่าเด็กดีเนี่ยมีอยู่เยอะในประเทศนี้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะท่านกรรมการครับสำหรับความฝันของปาล์มเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมากคือ อยากทดแทนพระคุณป๋าครับ เจ้าของไก่กระท้อนลอยฟ้าที่ดูแลเขามายาวนาน จนเขารู้สึกว่าคนคนนี้คือพ่อคนที่สองของเขา เขาอยากมอบสร้อยคอทองคำให้ป๋าครับทั้งสามท่านครับ พวกเราก็อยากขอบคุณป๋าด้วยนะ เพราะว่าสิ่งที่ป๋าทำบอกได้เลยว่าต้องมาจากจิตใจที่ดีมากๆ ที่ทำให้เด็กคนนี้สามารถเป็นแบบนี้ได้นะคะ พวกเราสามคนขอมอบคำว่าทานครับปามครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวความสามารถและความฝันความตั้งใจของปาล์มไปยัง King Power ว่าเราอยาก มอบสร้อยคอทองคำให้กับป๋าที่เราเคารพนับถือ ทางคงพาวเวอร์ดีใจและชื่นชมปามมาก อยากให้ความฝันของปามเป็นจริงครับ และเตรียมสิ่งนี้มอบให้กับปามครับปามครับ ตรงนี้คือสร้อยคอทองคำครับหนึ่งบาทให้ปามให้กับป๋าที่ปามรู้สึกว่าคือพ่อคนที่สองนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคงพาวเวอร์ทราบว่า เขาเพิ่งไปสู่ขอแฟน เมื่อสองสามวันที่แล้วก็เลยอยากมอบงบประมาณให้เผื่อเตรียมในการจัดงานด้วย มีสร้อยคอทองคำด้วย และมีงบเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ มอบให้ปาวันนี้ 45,000 บาทจาก King Power ครับครับครับ ตอนนี้ป๋าอยู่ที่ไหน น่าจะอยู่ร้านที่บางบัวทอง เพราะเขาไปเปิดร้านให้ลูกชายเขาที่ เป็นสาขาใหม่ครับรบแต่เชื่อว่าเดี๋ยวป๋าจะได้ดูรายการครเคยบอกความรู้สึกในใจที่มีต่อป๋าไหมไม่ไม่เคย เป็นโอกาสดีครับปามครับปามมองกล้องนี้นะครับเชิญครับปามครับ ผมขอบคุณป๋านะครับ ที่ดูแลผมตั้งแต่เด็กยันโตขึ้นมานะครับ คอยสอนคอยให้กำลังใจผม ผมไม่เคย เอ่ยป๋าว่าเคยขอบคุณป๋าเลย แต่ป๋าป๋าเป็นคนดี ป๋าเป็นคนที่แบบคอยให้กำลังใจพนักงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมรักป๋าเป็นพ่อคนหนึงครับ อยากจะบอกอะไรกับป๋าที่สุดครับผมอยากให้ป๋าสู้ๆไม่ว่าป๋าจะเจออะไร ขอให้ป๋าสู้เข้าไว้ครับ ป๋าคือคือเหมือนผมนับถือเขาเหมือนพ่อครับเหมือนที่พ่อคนหนึ่งที่เขาเคย เคยสอนให้เราเป็นคนดี สอนว่าเราอย่าไปรักเล็กขโมยน้อยใคร สมมุติว่าเจอป๋าครับ แล้วมีทองในมือครับ จะบอกป๋าว่า ผมทำสำเร็จแล้วครับผมเอามาให้ป๋าครับ แล้วป๋าเขาจะรับเหรอครับ ต้องไม่รู้ครับป๋าครับครับ ครับจากไก่กระท้อนลอยฟ้าครับป๋าขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับนี่คือ น้องในทีมป๋าที่เขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองของเขาครับเขาไม่เคยพูดความรู้สึกนี้กับป๋าถูกไหมครับไม่เคยเขารู้สึกว่าป๋าคือพ่อคนที่สองป๋ารู้สึกยังไงกับกับปามครับ ก็ชื่นชมเขามาตลอดเขาเป็นคนดี เขาสู้ชีวิตครับเขา สุดยอดป๋าครับป๋าครับนี่ผมทำให้ป๋าครับ เป็นทองคำครับเขาบอกทีมงานว่าเขารู้สึกว่าทองเป็นสิ่งที่มีค่า และเขาอยากมอบสิ่งนี้กับ คนที่เขารู้สึกว่าเป็นพ่อคนที่สองของเขาครับ ก็ยังกระตันยูเหมือนเดิมอันนี้ป๋าก็คิดว่า คนที่สมควรที่สุด ก็คือ ภรรยาในอนาคตป้าก็ฝากในในโอกาสที่จะแต่งงานเร็วๆ นี้นะครับป้ามอบคืนให้ครับ นอกจากนั้นก็ป๋าซื้อสร้อยอันนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นทองเค โอ้ นี่คือนี่คือสร้อยคอที่ป๋าใส่ ครับ ไม่เคยถอดครับกี่ปีแล้วครับป๋ายี่สิบปีอื้อหือขอบคุณครับนี่ไม่ใช่สายสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับ แต่คือสายสัมพันธ์ของคนที่อยู่ด้วยกันมา ให้ความรู้สึกว่านี่คือบุคคลที่เป็นเสมือนพ่อ และเป็นเสมือนลูก วันนี้เป็นภาพที่ ประทับใจมากครับ ขอบคุณปามมากๆนะครับที่มารายการวันนี้ครับป๋าครับ ผมไม่แปลกใจเลยที่ทำไมเด็กคนนี้ถึงเป็นคนดีแบบนี้ เพราะเขามีป๋าอยู่เคียงข้างตลอดเวลา ขอบพระคุณป๋ามากๆนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยค่ะอัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับ ปามไก่กระท้อนลอยฟ้าครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับอวยพรล่วงหน้าให้ชีวิตสมรส ยั่งยืนมีความสุขตลอดไปนะครับปามครับ ขอบคุณมากครับป๋าครับขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณมากครับป๋าครับขอบคุณมากเลยค่ะไก่หอมมากครับขอบคุณมากกินมาก น่ารักมากยังมีคนไทยแบบนี้นะ จริง ๆป๋าอยู่บางบัวทองนะป๋าป๋าตั้งใจมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์จริง ๆ เอาตรงๆ นะ นี่คือพนักงานในร้านถูกไหมใช่ แต่พนักงานในร้านคนนี้รู้สึกกับเจ้านายขนาดนี้ ก็สิ่งที่ป๋าทำที่เราเห็นตรงนี้ ไม่แปลกเลยอ่ะ ไม่แปลกเลยที่เด็กจะรักขนาดนี้นะนตอนที่เขาถอดสร้อยอ่ะ ที่ไม่เคยถอดมา 20 กว่าปี กับคนที่ไม่ใช่ลูกนะ เอาตรงๆว่าเขารู้สึกกับเราอย่างไร นั่นเป็นเพราะเรารู้สึกกับเขาอย่างนั้น อืมจริงค่ะ โหผมลงมาจากเวทีผมตื่นเต้นมากเลยครับ แล้วแบบพี่ซุปเขาก็เล่นโอ้โหเกมยากมากเลยนะครับ วันนี้ แต่ก็ภารกิจสำเร็จไปได้นะฮะ เพราะผมเตรียมตัวมาดี นอนเยอะ ๆ พักผ่อนให้เพียงพอครับ และร่างกายเราจะแข็งแรงครับ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อย คนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100ครับ